บทที่ 6 การประเมินสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศเป็นขั้นตอนในการประเมิน เพื่อคัดเลือกสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นที่มีคุณค่า มีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการ เป็นการพิจารณาคัดเลือกจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ เพื่อตรวจสอบความสำคัญ และคุณค่าของสารสนเทศว่าตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลหรือไม่ จากการประเมินสารสนเทศ ทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่า และนำสารสนเทศไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม